您打算在普吉待多久？两周。您住在哪个酒店呢？我在巴东度假酒店预订了一间房间。สำหรับเรื่องที่หตอนที่สนี้ยังเป็นการสนทนาต่อเนื่องระหว่างนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ผู้เรียนเรียนรู้การตั้งคำถามเกี่ยวกับจำนวนที่นักท่องเที่ยวจะพักอยู่ที่ภูเก็ตและเป็นโรงแรมใด นักท่องเที่ยวแจ้งว่าได้จองห้องออนไลน์มาแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขอดูใบจองห้องออนไลน์ สำหรับประโยค您打算在普吉待多少天แปลว่า คุณจะพักที่ภูเก็ตกี่วันคำว่า您แปลว่าคุณคำว่า 打算แปลว่าวางแผนหรือตั้งใจที่จะคำว่า在แปลว่าอยู่ที่คำว่า普吉在แปลว่าภูเก็ตคำว่า多少天แปลว่ากี่วันสำหรับประโยค两周แปลว่าสองสัปดาห์คำว่า两แปลว่าสองคำว่าจีแปลว่าสัปดาห์ สำหรับประโยค住在哪个แปลว่าพักอาศัยที่ไหนคำว่า住在แปลว่าพักอาศัยคำว่า哪个แปลว่าที่ไหน สำหรับประโยค我在巴东度假酒店预订了一间房间แปลว่า ผมจองห้องไว้ที่โรงแรมป่าตองรีสอร์ทครับคำว่า我 แปลว่าผมหรือฉัน คำว่าแ在แปลว่าที่ คำว่าปาตงแปลว่าป่าตองคำว่าตูจ度งแปลว่าฮอลิเดย์หรือรีสอร์ท คำว่า酒店แปลว่า โรงแรมคำว่า预งแปลว่าจองล่วงหน้า คำว่าเหอแปลว่าแล้ว คำว่าีเยนแปลว่าหนึ่งห้อง คำว่า้องเจีนแปลว่าห้องพัก สำหรับประโยค你有您的预定凭证吗แปลว่า คุณมีใบจองล่วงหน้าเป็นหลักฐานไหม คำว่าหนิแปลว่า คุณคำว่า有แปลว่า มี คำว่า的แปลว่า ของคำว่าิงแปลว่าจองล่วงหน้าคำว่าิิงแปลว่า หลักฐานคำว่ามาแปลว่าไหมสำหรับประโยค当然在这里แปลว่า แน่นอน นี่ครับคำว่า当然แปลว่าแน่นอนคำว่า在这里แปลว่าอยู่ตรงนี้